คือถนนพ่อเด็กพ่อเด็กตลอดรถเลนกับพ่อแลเหมือนตุลูดตุลูดไปโลดความลำบากมันก็แตกต่างกันไปดีว่าขอให้สบาย เบิ่งเอาโลดเด้อถ้าลงไปย่างก็มืนหัวลงหัวแตก นาดรถก็ยังมืนตูดลูดอยู่หนาวลบสิบเมื่อวานนี้ ทั้งลมลมแห้งกับสิลบสามสิบ